สาเหตุของความเสี่ยงกลุ่มต่อมานะครับก็คือความเสี่ยงจากบุคลากรภายใน ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเรามักจะคิดว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศขององค์กรนั้น มักจะเกิดจากบุคคลภายนอกนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วบุคลากรภายในองค์กรก็เป็นต้นเหตุของความเสี่ยงได้ไม่น้อย เช่นกัน แถมยังไม่พอยังเป็นสาเหตุสำคัญอีกสาเหตุหนึ่งอีกด้วยนะครับ ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าบุคลากรภายในนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ขององค์กรได้นะครับ และถ้าองค์กรไม่มีมาตรการควบคุมให้ดีนั้นเนี่ยบุคคลภายนั้นแหละ จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความลับขององค์กรสามารถหลุดออกไปโดยปราศจากเงื่อนงำหรือไม่สามารถค้นพบหาสาเหตุได้นะครับ งานวิจัยด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศหลายๆ งานได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใช้ระบบที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุด ที่ทำให้ระบบมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อภัยคุกคามครับพนักงานหลายคนมักจะลืมรหัสผ่านของตัวเอง วิธีแก้ไขก็คือการจดรหัสของตัวเอง วางทิ้งไว้บนโต๊ะแปะไว้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับ รือไม่เช่นนั้นก็นำบัญชีของผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่านของตนไปให้เพื่อนร่วมงานเอาไว้ใช้นะครับ เช่นฝากเพื่อนเช็คอีเมลแบบนี้เป็นต้น การกระทำลักษณะนี้ทำให้ปัญหาด้านความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ ผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อองค์กรหรือพวกแฮกเกอร์ ก็มักจะใช้วิธีการที่เรียกว่า social engineering ก็คือการปลอมแปลงหรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทเดียวกัน เข้ามาหลอกล่อ สอบถามบัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านจากพนักงานคนอื่นนะครับ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็อย่างเช่น การแกล้งโทรมาหาพนักงาน แล้วบอกว่าตัวเองโทรมาจากแผนกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วบอกว่า username password ของ user คนนั้นเนี่ยมีปัญหานะครับหรืออีเมลของ user คนนั้นมีปัญหา ทางฝ่ายไอทีต้องการที่จะแก้ไข แต่ว่าต้องขอ username password เพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นนะครับ ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้และหลงเชื่อ ก็จะมอบ username password ให้กับแฮกเกอร์กลุ่มนี้ไปทำให้เกิดจุดเปราะบางขึ้นในระบบขององค์กร แฮกเกอร์ชื่อดังในอดีตอย่างเควิน มิดนิกนะครับก็ใช้วิธีการโซเชียลอินจิเนียริงบ่อยครั้งนะครับในการที่จะสอบถาม username password หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ของโมเด็มเพื่อทำการเชื่อมต่อตนเองเข้ามาในระบบขององค์กรนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมิดนิกก็ปลอมตัวเป็นพนักงานซ่อมโทรศัพท์ เข้ามาสืบสอบหาข้อมูลในองค์กรเช่นกัน นอกจากนี้นะครับความประมาทเลินเล่อของผู้ที่ใช้ระบบ เช่น การใส่ข้อมูลที่มีความผิดพลาดเข้าไปในระบบ การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กำหนดไว้นะครับ สาเหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักอีกส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ระบบสารสนเทศขององค์กรนั้น มีความเสี่ยงหรือเกิดจุดเปราะบางขึ้น องค์กรที่มีทีมพัฒนาระบบเป็นของตัวเองนะครับ ก็อาจจะสร้างข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นในโปรแกรมได้เช่นกัน เช่น ในขณะที่เขียนโปรแกรมนั้นขาดความระมัดระวังนะครับหรือเกิดความเลินเล่อหรือด้วยความไม่รู้ทำให้โปรแกรมมีบั๊กหรือเออร์เรอร์นะครับ มื่อแฮกเกอร์ค้นพบบั๊กหรือเออร์เรอร์นั้นก็สามารถใช้เป็นจุดในการโจมตีระบบสารสนเทศขององค์กรได้ ความเสี่ยงกลุ่มถัดมานะครับ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากซอฟต์แวร์ ความเสี่ยง กลุ่มนี้จะเกิดจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของซอฟต์แวร์นะครับ และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรนั้นสูญเสียไป สาเหตุหลักของความผิดพลาดแบบนี้ก็คือซอฟต์แวร์นั้นมีขนาดใหญ่ แล้วก็มีความซับซ้อนสูงนะครับ ในขณะเดียวกัน เวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์กลับมีเวลาที่สั้นลงทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดให้ได้เร็วที่สุดนะครับ ตัวอย่างของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลของบริษัท JP Morgan Chase นะครับด้วยความผิดพลาดของระบบข้อมูลนี้ ทำให้ลูกค้าจำนวนหลายล้านคนไม่สามารถเข้าตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเอง ได้นะครับเป็นเวลาถึงกว่า 2 วันนะลูกค้าก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับ ข้อผิดพลาดที่พบในซอฟต์แวร์เราเรียกว่าบั๊กซึ่งแปลว่าแมลงนะครับที่มาของคำว่าบั๊กก็คือ ในยุคแรกของคอมพิวเตอร์นั้น ได้มีแมลงปีกแข็งบินเข้าไปติดอยู่ในแผงวงจรคอมพิวเตอร์นะครับทำให้วงจรคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดและทำงานไม่ได้ กว่าจะค้นพบสาเหตุของความผิดพลาดนั้นก็กินเวลาไปนานพอสมควร และสุดท้ายได้มองเห็นว่า มีแมลงนั้นบินเข้าไปตายอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและเมื่อเอาซากของแมลงตัวนั้นออกไปนะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็สามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิม นับจากนั้นเป็นต้นมา เราจึงเรียกข้อผิดพลาดของโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ว่าบั๊กหรือแมลงปีกแข็งนั่นเองนะครับ ความจริงอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือว่า เราไม่สามารถกำจัดบั๊กให้หมดไปจากซอฟต์แวร์ได้นะครับ มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูงนะครับ ซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่ก็หมายถึงว่า ต้องมีการโค้ด หรือเขียนโปรแกรมเข้าไปเป็นแสนหรือเป็นล้านบรรทัดนะครับ ในนั้นแนวคิดที่บอกว่า zero defect หรือจำนวน error หรือว่าต้องเป็นศูนย์นั้นนะครับ มันเป็นเพียงอุดมคติเท่านั้น ไม่สามารถทำได้ในโลกแห่งความจริงนะครับบั๊กในซอฟต์แวร์นั้นนะครับนอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้องหรือช้าลงแล้ว ยังเป็นจุดเปราะบางของระบบสารสนเทศขององค์กรได้อีกด้วยแฮกเกอร์มักจะมองหาว่าซอฟต์แวร์มีบั๊กอะไรอยู่บ้างและบั๊กเหล่านั้นสามารถนำไปสู่ช่องทางการโจมตีได้อย่างไรนะครับ ในแต่ละปีจะมีการค้นพบบั๊กในซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างมากมายนะครับ มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปี 2009 ก็จะพบว่าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Firefox มีจุดเปราะบางมากกว่า 150 จุดโปรแกรม Chrome มีมากกว่า 40 จุดเป็นต้นวิธีการแก้ไขของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็คือ การให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์แจ้งข้อผิดพลาดหรือบั๊กเข้าไปนะครับเมื่อมีการแก้ไขบั๊กเสร็จแล้ว ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็จะออกสิ่งที่เรียกว่าแพชนะครับให้ยูเซอร์เอาไป ปรับแก้ซอฟต์แวร์ของตน ซอฟต์แวร์เช่น Firefox หรือ Chrome ก็จะมีการออกแพชออกมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อที่พยายามลดข้อผิดพลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ของตนนะครับ เพื่อให้ผู้ใช้นั้นมีประสบการณ์ที่ดีกับซอฟต์แวร์แล้วก็ยังใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับ เมื่อเราเทียบกันระหว่างเวลาที่ใช้พัฒนามอลแวร์กับเวลาที่ใช้ป้องกันบั๊กหรือทำแพชเนี่ย เวลาที่พัฒนามอลแวร์นั้นจะมีเวลาที่น้อยกว่ามากนะครับ ดังนั้นผู้ผลิตซอฟต์แวร์จึงต้องหาวิธีการจัดการกับข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ตัวเองให้ได้ให้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับ ส่วนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ก็จะต้องมีเครื่องมือป้องกันอื่นๆเข้ามาเสริมนะครับ เช่นการมีโปรแกรมพวกแอนตี้ไวรัสแอนตี้สปายแวร์เข้ามาป้องกันระบบของตัวเองอีกชั้นหนึ่ง จะรอให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น แก้ไขบั๊กและออกแพชอย่างเดียว คงจะไม่พอ จากเนื้อหาในบทที่ 10 ผมหวังว่าผู้เรียนทุกท่านจะเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศในองค์กรนะครับ และรู้ว่าจะสามารถประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างไร นอกจากนี้นะครับในบทนี้เรายังได้ศึกษาวิธีป้องกันภัยคุกคาม แล้วก็เครื่องมือที่ใช้จัดการกับความเสี่ยงภัยแบบต่างๆ รวมถึงการอธิบายระบบสารสนเทศอีกด้วยครับ และเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะครับ ผู้เรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายบทด้วยนะครับ